การสร้างแบรนด์เป็นอาวุธชิ้นสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะ เราจะลองไปดูเทคนิคของแบรนด์ดังๆ ที่ประสบความสำเร็จกันค่ะครับเราก็มาสรุปกันนะฮะในพิเรียดช่วงนี้นะครับว่าทำไมต้องสร้างแบรนด์นะครับก็สรุปในอยู่ในสไลด์นี้เลยนะครับ ที่เล่ามาทั้งหมดนะครับให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะก็คือว่าธุรกิจยุคนี้ต้องสร้างแบรนด์เพราะแบรนด์คือการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจ และแบรนด์จะกลายเป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่าในระยะยาวของเรานั่นเองนะครับ ดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเหตุผลที่เราต้องมาลุกขึ้นถึงเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับในการบริหารธุรกิจ หรือจริง ๆ ง่าย ๆ คือการสร้างแบรนด์ก็คือการเอาแบบศาสตร์การสร้างแบรนด์ไปบริหารธุรกิจนั่นเองนะครับซึ่งทำไมต้องสร้างคือเพราะคีย์เวิร์ดสำคัญคือมันมันเป็นการสร้างมูลค่าธุรกิจเรานั่นเองนะครับ แล้วก็ มันเป็นสินทรัพย์ของท่านเอง ที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือผู้ถือหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งบางองค์กรเนี่ยเขาให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการซื้อหุ้น ก็เรียกว่าพนักงานก็มีสินทรัพย์ของตัวเองด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ให้คำตอบว่าทำไมวันนี้ต้องสร้างแบรนด์นะฮะเรามาอยู่ดูในพิเลียดถัดมานะฮะว่าเอ๊วันนี้เนี่ยพูดถึงแล้วเนี่ยพูดกันเยอะเลย มาสร้างแบรนด์กันเถอะทำแบรนด์กันเถอะนะครับก็มี เราก็ไปปรึกษาที่นั่นที่นี่มากมายนะครับ มาดูกันซิว่าถ้าในแวดวงที่เป็นสายงานมืออาชีพที่เราลงมือทำงานจริง ๆในแง่ของการสร้างแบรนด์ให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมายเนี่ยนะฮะที่บางแบรนด์เนี่ยเริ่มต้นจากปัญหาที่หนักเอาการก็มีแล้วเราก็แก้ผ่านมาได้นะครับเอ๊ะมันดูยังไงเนี่ยการมีแบรนด์ แล้วก็ไม่มีแบรนด์นะครับมันดูยังไงนะครับ เราจะต้องมาเข้าใจตรงนี้ก่อนนะับว่าไอการมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ดูยังไงนะครับ ก่อนอื่นเลยทุกท่านลองลองดูภาพนี้ไปพร้อมกันก่อนนะฮะว่า เราเนี่ยเห็นอะไรในภาพนี้อ่านะครับหลายท่านก็คงจะแบบนั่งจ้องจอนะครับแล้วก็เอ๊วิทยากรจะบอกอะไรเนี่ยนะครับเอามาดูกันดูซื่อๆสบายๆนะครับ เราเห็นอะไรเราเห็นรองเท้า เราเห็นกล้ามเนื้อคน เราเห็นคนกำลังวิ่ง เราเห็นวอร์ดดิ้งนี้นะครับซึ่งสื่อถึงชัยชนะ เราเห็นโลโก้แบรนด์นี้ด้วยนะครับ ซึ่งเราก็เห็นไม่ผิดหรอกฮะสิ่งแรกเลยนะครับจะบอกทุกท่านว่าเอ๊ะมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์เราอยู่ในหัวข้อนี้นะฮะว่ามันดูยังไง ถ้าภาพอันเนี้ยเราเห็นแค่รองเท้านะครับ ในเรื่องแบรนด์ที่เราขายนะครับ เราบอกเราขายรองเท้า นั่นก็คือเรากำลังจะพูดว่า เฮ้ยทำรองเท้าไงก็ได้ให้สวมใส่สบายขายได้แหละ นั่นเรียกว่าเป็นแบรนด์ในยุคอะไรฮะ1.0 นะฮะ ไอ้ถัดมาเนี่ยเห็นอะไรต่อทำไมจะต้องมีภาพคนวิ่งทำไมต้องมีฟอนต์แบบนี้ทำไมสีต้องเป็นออกเทาๆดำๆมันดูอาร์ต มันดูเท่จังเลยนะครับ เพราะสิ่งที่ทุกท่านต้องเห็นไปมากกว่านั้นคือ เออ มันใส่แล้วมันเลยทำให้เรารู้สึกเท่ไปด้วยเนาะ พอเราเห็นฟอนต์แบบนี้นะครับ เห็นเรื่องของ Art Direction แบบนี้นะฮะ หรือ Art Direction ก็แปลว่าเเรื่องของภาพรวมนะครับ หรือทิศทางของงานศิลปะหรืองานอาร์ตนะฮะ ที่จะใช้ในสื่อโฆษณานะครับ ไม่พอนะครับ ในยุค 3.0 เราต้องเห็นไปไกลกว่านั้น เราต้องเห็นในสิ่งที่มันเป็น value นะครับคำว่า value เนี่ย มันจะไม่จบแค่ตัวตัวเราเองเนี่ย ตัวผู้ใช้งานเองได้อะไรนะครับ แต่วร์ลูที่มันขยายผลออกไปคือแอ้ย v a นั้นเนี่ยทำให้ผลลัพธ์ของเขาอะกับรอบข้างเทียบกับรอบข้างเทียบกับสังคมนะครับเขาถูกมองอย่างไรนะครับเขาเองมีผลลัพธ์ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรนะครับ ในภาพนี้เห็นชัยชนะหรือเปล่าฮะชัยชนะนะครับเป็นวร์ลูที่มากกว่าเท่และไอเท่เนี่ยนะครับก็เป็นแวลูที่มากกว่าแค่รองเท้าสวมใส่สบายนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ ช้ได้แล้วครับเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าวันนี้สร้างการที่แบรนด์เรามีแบรนด์ไม่มีแบรนด์มันดูยังไงนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่แบรนด์ยี่ห้อนี้นะครับ อย่างไนกี้เนี่ยพยายามจะสื่อสารกับทุกคนในโลกตลอดเวลาว่า ฉันเนี่ยคือแบรนด์ที่เป็นตัวแทนแห่งชัยชนะ ฉันไม่ใช่แค่บอกว่าฉันเป็นคนที่ขายรองเท้า แต่เขาพูดเสมอว่าเขาเนี่ยเป็นนัก ให้แรงบันดาลใจ inspiration นะครับ แล้วก็เนี่ยพูดถึงชัยชนะของมนุษย์ทุกคนในโลกนะครับ เมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์อย่างไนกี้นะครับ นี่คือสิ่งที่หลังจากเรียนคอร์สไปเราต้องเห็นมิติที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จอย่างแบรนด์ไนกี้ที่ใช้คำว่า Inspiration เพียงคำเดียวของเจ้าของธุรกิจ ก็ทำให้สามารถประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ